อาค่ะมาต่อกันนะคะ เกจะวาดเป็นต้นไม้นะคะอืมมาวาดต้นไม้กัน อย่างแรกเกจะลากลงมาก่อนเกจะใช้เป็นปลายคู่ นี้นะคะ ทุกคนมองเห็นกันไหม แล้วก็ลาดขึ้นสูงนูนแล้วก็ตรงนี้ด้วย แล้วก็ทำตรงนี้นะคะเจ็ด แล้วก็ทำแบบนี้อืมแล้วก็ขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะอุ๊บมีคนส่งอะไรมาด้วยทุกคนนะคะ แล้วก็ต้นอื่นนะคะ คิดว่าต้นไม้ไม่ค่อยสวยนะคะ มีคนไลน์มานะคะ ไม่ต้องสนใจเนาะแป๊บนึงนะคะ เสร็จแล้ว ไม่สวยต่อไปเอาสีดำนะคะเจ๊จะเอาต้นไม้สีดำนะคะ เพื่อความสวยนะ ระบายลำต้นไปเลยค่ะ ระบายให้เสร็จนะคะ นี่นะคะของเจ๊ไม่เหมือนเลย แล้วเจ๊ก็จะใช้เป็นฟองน้ำ ี่จากนี้นะคะ เอาสีดำ ขอผสมสีดำก่อนนะคะ นี่เสร็จแล้ว ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มสีขาวเป็นดวงดาวนะคะ เสร็จแล้วนะคะ สำหรับใครที่อยากได้แบบนี้อีกนะคะ ก็แค่คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวเกจัดให้นะคะ บ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ให้เกดด้วยนะคะ